ครับสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสัพพวิยาคมนะครับเป็นห้องสมุดที่มีการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือว่าสื่อออนไลน์นะครับเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของในยุคของสังคมศตวรรษที่ 21นะครับแล้วก็ประกอบกับ ในขณะนี้นะครับโรงเรียนเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการนำระบบสื่อที่เรียกว่าอีบุ๊กมาใช้ในการให้บริการกับนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของสื่อออนไลน์นะครับ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือประกอบการเรียนการสอนนะครับนอกจากนั้นนะครับห้องสมุดเองนะครับกำลัง ตอบโจทย์ปัญหานะครับในเรื่องของการเรียนการสอนของนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องของการจัดหลักสูตรนะครับหลักสูตรในเรื่องของการเรียนนะครับ การค้นหาหรือว่าในเรื่องของการจัดหาสื่อมาใช้นะครับประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์นะครับ เข้ามาบูรการในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับ หรือว่า ในเรื่องของการนำสื่อในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเรื่องของวิถีชีวิตชนเผ่านะครับมาบริการในเรื่องการเรียนการสอนนะครับจึงส่งผลให้นักเรียนนะครับอของเรียนสัพยาคมเนี่ยทุกห้องเรียนจะมีโครงโครงงานนะครับที่เรียกว่าโครงงาน1ห้องเรียน 1 โครงงานนะครับสำหรับให้นักเรียนได้นำมานำความรู้ที่ได้จากการเรียนการใช้ห้องสมุด นะครับนำมาบูรการในเรื่องการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหรือว่านำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาทักษะชีวิต ในการดำเนินชีวิตต่อไปของเรียนครับผมครับสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสัพพยาคมนะครับเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภายนอกนะครับเข้ามาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอน หรือว่าการสืบค้นข้อมูลนะครับเพราะว่าจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราสามารถ บอกต่อบุคคลภายนอกได้ว่าห้องสมุดของเรียนศัพท์วิทยาคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาค้นคว้านะครับ เห็นไหมครับว่าการสร้างพื้นที่ร่วมกัน นอกจากจะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนคุณครูหรือโรงเรียนแล้ว ยังทำให้ลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน Co-working space เป็นอะไรได้มากติดที่คุณคิดครับ